การแหกขันตกหลวง การจัดขบวนแห่คันโตกจะจัดขบวนแห่หลังจากที่มีพิธีบายสีสู่ขวัญเสร็จ ถ้าไม่มีพิธีบายสีสู่ขวัญ ก็จะเริ่มเมื่อประธานในงานมาถึง เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงาน ขบวนแห่มีองค์ประกอบดังนี้ ขันบายสี ช่างฟ้อน วงดนตรี ขันโตกเอก ขันโตกโท หรือ ขันโตกรอง กล่องข้าวขนาดใหญ่ ขันโตกบริวาร กล่องข้าวขนาดเล็ก อาหารคาว อาหารหวาน เมื่อดนตรีขึ้นช่างฟ้อนจะฟ้อนรำเป็นคู่คู่นำขบวนตามจังหวะกลอง คล้อง จากนั้น ชายหญิงแต่งชุดล้านนา หามขันโตกเอก กล่องข้าวใหญ่ ขันโตกโท เดินตามไป พร้อมกับขันโตกเล็กๆ เป็นแถวอย่างช้า ๆ รังท้ายด้วยกลองมองเชิง เข้าสู่บริเวณพิธี แขกที่มาในงาน คอยชมขบวนแห่ขันโตกและช่างฟ้อน จนขันโตกเอกไปถึงประธานจึงหยุดการฟ้อน จากนั้นนำขันโตกไปวางตามจุดที่มีคนโทร กระโถนขนมขบเคี้ยวเมี่ยง บุรีขี้โย และเจ้าภาพเชิญแขกรับประทานอาหารในคันโตถ้ามีพิธีบายสีสู่ขวัญ ให้ทำพิธีก่อน เพราะถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์การแห่ขันโตกถือว่าเป็นการแสดงเพื่อเรียกน้ำย่อยของแขกผู้เข้าร่วมงานขันโตกซึ่งในขบวนแห่ขันโตกจะมีการแสดงต่างๆเช่น การไร่รำของช่างฟ้อนที่แต่งกายประจำท้องถิ่นอย่างสวยงาม การแบกกระติบข้าวเหนียว และโตกใส่อาหาร พร้อมทั้งอ้อยควันโดยมีความเชื่อว่าอ้อยเป็นพืชที่หาได้ง่ายในพื้นที่ ขบวนขันโตกอย่างที่นั่งของแขกอาวุโสที่สุดในงาน ด้วยการแห่ขบวนขันโตกนี้ จะต้องรอให้แขกอาวุโสมาถึงในงานก่อน แล้วจึงจะแห่ขันโตกมาต้อนรับ ส่วนแขกที่มาแล้วก็สามารถรับประทานขนมขบเคี้ยว ที่เตรียมไว้ในโตกเล็กได้ อย่างไรก็ตาม การแห่ขันโตกในปัจจุบัน ร้านอาหารสบันงาขันโตก จะนิยมแห่ผลไม้แทน เพราะใช้อาหารในขบวนแห่อาหารจะเย็นไม่อร่อยและเสียรสชาติสำหรับงานเลี้ยงขันโตกจะมีกระติบข้าวนึ่งขนาดใหญ่ กระติบหนึ่งเรียกว่า กระติบหลวง มีลักษณะเหมือนกระติบทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่มาก อาจต้องใช้คนหามแห่นำขบวน จะนำกระติบหลวงไปวางไว้กลางงาน แล้วนำข้าวนึ่งในกระติบหลวง แบ่งใส่กระติบเล็กๆ แจกจ่ายไปตามโต๊ะต่างๆ การนั่งกินอาหารในงานขันโตกจะนั่งกับพื้นที่มีเสื่อปูไว้ เสื่อไม้ไผ่สาร หรือจะนั่งบนพื้นไม้ที่ยกขึ้นมาที่เรียกว่าตัง